ันนี้มาแนะนำเครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซ่แบบที่โด่งดังและถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างทั้งในเว็บและ YouTube เมืองนอก ให้สัมผัสนุ่มเหมือนฟองเบียร์หรือ nitro cold brew รสชาติหอมฟุ้งกลิ่นกาแฟตลบอบอวนในปาก ยิ่งที่ร้านใช้เมล็ดที่มีกลิ่นโทนส้ม หวาน มีความหอมของดอกไม้แทรกเข้ามา ยิ่งทำให้อโรคาโนแก้วนี้หอมสดชื่นดื่มง่ายรสสัมผัสเนียนนุ่มมาลองกันได้ที่ร้านเทมเอนทามคอฟฟี่ของเราค่ะ